ก็พอดีเรื่องเรื่องแรกนะครับ เป็นเรื่องที่ผมให้ชื่อว่าอย่าทักนะครับก็คือสมัยก่อนเนี่ย มันจะเป็นยุคของคนที่เล่นคาถาวิชาอาคมค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งผมเนี่ย ซึ่งเกิดอยู่ในในยุคนั้นแบบปลายๆแต่ว่ายุคนี้ก็ยังมีคนเล่นกันอยู่นะไม่ไม่ใช่ว่าเขาเลิกเล่นกันไป แต่ว่าก็ยังมีคนที่เล่นทาง ทางวิชาทางไสยศาสตร์ทางพวกอวิชาก็ยังมียังคงมีเยอะอยู่ ครับแต่ว่าที่ผมจะเล่าต่อไปนี้นะก็คือมันเป็นช่วงที่ไฟฟ้าเพิ่งจะเข้าไปทางเขตทางบ้านที่ผมอยู่พักอาศัยในชั่วโมงนั้น ครับ เรียกว่าเพิ่งจะเข้าไปได้ไม่นานครับก็เป็นช่วงที่ผมอายุสักอ่า ประมาณสักแปดขวบ ประมาณปสองเนี่ยปสองประมาณเนี้ยอ่า ปหนึ่งปสองโดยประมาณนี้แหละ ที่ อ่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี้ยเวลาที่คนเขาเล่นของ คือตามตามบ้านแต่ละบ้านแต่ละหลังเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นหลังคาที่มุงแฝกนะ มุงแฝกแฝกที่เอามาทำเนี่ยก็จะมาจากหญ้าคา อืมจะมีการไปเกี่ยวหญ้าคากันมา แล้วก็ตากแดดแล้วก็จะมีคนไปมัด แล้วก็ไปหาบมา แล้วก็มานั่งกองแฝกกันแต่ละคน ผมเคยครูพักรักจำแบบ อ่า เหมือนกับประมาณว่าน่าจะนั่งกองได้ แต่ตอนนี้ลืมไปหมดละลืมวิทย์หมดละเหลือที่กองแต่ได้ก็จะมีแม่ผมที่ยังยังคงทำอยู่ อ่าทีเนี้ยมันมันบ้านแต่ละหลังนะครับ ก็จะมุงแฝก ส่วนบ้านใครที่ฐานะดีหน่อยนะก็จะซื้อสังกะสีนะครับ มามุงมามุงหลังคา ครับทีนี้ในยามค่ำคืนอ่ะ เราก็จะได้ยินเสียงที่มันแปลกๆซึ่งกลางค่ำกลางคืนเขาจะห้ามชักกันเลยบางทีมันจะเหมือนกับใครเอาก้อนดินอ่ะว่างไว้ใส่หลังคาบ้าน ครับตุ้มตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบแล้วก็หล่นตุ้มแต่ไปหาอะไรในตอนนั้นอะไม่มีนะ ครับ ซึ่งเสียงอะมันจะเกิดแบบ ทุกคืนเลย ทุกวัน ทุกคืน ทุกคืน ทุกคืนกลางวันอะจะไม่จะไม่ได้ยินเสียง จะได้ยินเสียงเฉพาะตอนกลางคืน ประมาณทุ่มทุ่มครึ่งเนี่ย เสียงเริ่มมาแหละเสียงจะเริ่มมา แล้วบ้านที่ผมพักอยู่ตอนนั้นนะครับก็สูงประมาณ อ่า ความสูงของบ้านบ้านมันสองชั้นความสูงก็ประมาณชั้นสามทีนี้หลังบ้านที่อยู่บ้านหลังนั้นเป็นบ้านของลุงนะครับบ้านหลังนั้นเป็นบ้านของลุง ซึ่งอ่าหลังบ้านเนี่ย ก็จะปลูกต้นนุ่นนะครับ หรือต้นงิ้วนะครับที่เขาเอา เนื้อในมาทำพวกผ้าห่มมาทำหมอนอะไรเนี้ยนะ จะปลูกไว้จะนิยมปลูกไว้ แล้วก็ใต้ถุนเนี่ย ก็จะเอาวัวมาลาบไว้ แล้วก็อ่าจอดเกวียน ในสมัยนั้นยังใช้เกวียนอยู่นะครับแถวบ้านผม ก็ยังมีใช้เกวียนอยู่เพราะว่าใช้เกวียนในการที่จะไปบรรทุกข้าวโพดบ้างถั่วบ้างแล้วก็อาอาจจะมีบ้างที่อาจจะ เอาไว้ขนไม้เถื่อน เพราะสมัยนั้นแถวบ้านผมก็ทำไม้กันครับ อ่า ทีนี้มันก็จะมีอยู่วันนะครับ เหตุการณ์นี้มันก็จะเกิดขึ้น คือ ทุกคนก็ไปไล่ไปทำไล่โดยปกตินะ ทีนี้เวลากลับมาเนี่ยก็จะแยกย้ายกันกลับมาบางคนก็มากับเกวียน บางคนก็เดินมา อืนะครับ ทีนี้แม่ผมอะ่ะ ไม่รู้แกอุบิเหตุอะไร เดินมา คือลืม ลืมสังเกตเส้นทางหรือไงไม่รู้ เดินด้วยความมันมันเพลินไปจัดเดินมา อ่า เข้าหมู่บ้านแล้วทีนี้จังหวะไอ้ตัวตอนที่เข้าหมู่บ้านนี่แหละ ดันลืมตัว เดินลอดราวผ้าเฮ้ยเออครับ เดินลอดราวผ้าเสร็จ ทีนี้นึกขึ้นได้อ้าวบ้านหลังนี้อีคานมันทำราวผ้าตั้งแต่ตอนไหนวะคือ พี่คานก็เป็นญาติผู้พี่ผมคนนึงครับ ก็คือ แกจะมัดมัดราวผ้าจากต้นมะยมไปหาเสาบ้านแกครับ มัน มันก็จะมีทางอีกเส้นหนึ่งที่มัน มันแยกอยู่ซึ่งมันติดติดกันแต่แม่ผมอะดันไปเดินในฝั่งฝั่งที่เขามัดราวผ้าด้วยความเคยชินด้วยความไม่ได้สังเกตใช่ฮะมันจากมันคนไม่รู้แกเดิน พี่จักก่อนยังไงไม่รู้ก่อนที่จะไปในส่วนนี้ต่อเนี่ยพี่จักอธิบายหน่อยว่า การลอดราวผ้าในความเชื่อของคนสมัยก่อนเนี่ย มันจะส่งผลอะไร คือแม่ผมอะ่ะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอามีครูบาอาจารย์มีคาถาที่แบบเรียนคาถามาเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับ คนเรียนคาถาเรียนของคือไม่ไม่ได้เรียนไว้เพื่อทำอะไรใส่ใครเหมือนกับเรียนไว้ป้องกันตัวเรียนไว้รักษาคนอะไรอย่างนี้คือแม่ผมเรียนเรียนประมาณคาถาที่มันใช้เล็กๆในน้อยสมัยก่อนที่แกจะนิยมใช้เลยหนึ่งจะเป็นคาถาพวกวานทราย เป็นเป็นป้องกันพูดผีผีตาครับ เป็นคาถาใช้กวาดคออย่างเงี้ย อ่าแต่กวาดคอเด็กอย่างเงี้ยบางทีบรรดาลูกหลาน เนี่ย ที่คลอดใหม่ๆเนี่ยคือมันร้องเนี่ย มันร้องอยู่ตลอดเวลามันมันเอาไม่อยู่มันไม่มีสาเหตุอะไรเนี่ยแกต้องไปผูกข้อไม้ข้อมือให้เด็กนั่นก็จะอยู่แบบสงบอะไรก็คือเหตุการณ์เนี้ยมันมันมีทั้งหมด แต่วันนั้นอ่ะ แม่ผมเดินรอดแล้วผ้ารอดเสร็จปุ๊บลึกขึ้นได้อ้าว รอดไปแล้ว ทีนี้ทำไงแกก็เลยแบบรอดกลับ ทีนี้รอดกลับคือทุกคนอะกลับกลับปกติ คือมันมันก็ต้องเป็นเคสอย่างนึงแบบขอรอดรอดเอาของกลับอะไรประมาณ เนี้ยอทีนี้พอกลับมาที่บ้านอ่าบ้านเนี้ยก็จะเป็นบ้านของลุงซึ่งครอบครัวของลุงเนี่ย ก็จะมีลูกทั้งหมดสี่คนอีกสองคน อ่า คน คนโตก็ยังทำทำงานทำไร่ช่วยพ่อแม่อยู่ที่บ้าน ครับคนอ่า คนรองคนรองปัจจุบันนี้เสียชีวิตไปแล้วนะคนรองก็ อ่า ทำไร่ช่วยที่บ้าน ส่วนคนที่สาม ไปทำงานอยู่ที่กรุงเทพเริ่มเข้ามากรุงเทพแล้วส่วนคนเล็กก็จะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับผมเนี่ยก็คืออายุเท่ากัน แต่จะแก่กว่าผมประมาณสามเดือน อื ทีนี้กลับมาที่บ้านเนี่ยประมาณทุ่มหนึ่งนะครับ หลังจากที่ทุกคนเขาเริ่มทำงานบ้านของตัวเอง อย่างพวกผมเนี่ยกลับมาจากโรงเรียนผมก็จะเก็บกวาดบ้านแล้วก็ถูบ้าน เพราะว่าผมจะอยู่กับลุงอยู่กับลุงกับป้า เพราะว่าแม่แม่กับพ่อเนี่ย อยู่กับบ้านอยู่ในกระท่อมในดงอ่าในเขา ผมเนี่ย อยู่ในหมู่บ้านอาศัยว่าเดินไปโรงเรียนนะมันใกล้หน่อยแต่ความใกล้ในการเดินไปโรงเรียน ผมก็เดินเป็นกิโลเหมือนกันนะ เรียกว่าเดินเป็นกิโลเลยเหมือนกัน แต่ถ้าไปอยู่กับพ่อกับแม่เนี่ยผมต้องเดินทางประมาณ อ่าสามถึงสี่กิโลเดินเท้า เดินเท้ามาจาก ในโรงเลย ครับมันก็เดินลัดป่าลัดเขาอะไรเงี้ยนะ ทีนี้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือพี่สาวพี่สาวคนลอง เริ่มมีอาการแบบผิดปกติเหมือนไม่สบาย เหมือนอะไรยังไงไม่รู้ พอทุกคนก็แห่แบบมันลูกมาตุมมาที่ที่สาวคนนี้แบบมันมีอาการอะไรผิดปกติ หลังจากนั้น อาการที่มันเกิดขึ้นเริ่ม เริ่มไม่ใช่ตัวของตัวเอง อืมมันเหมือน อ่าจะว่าเป็นคนกินเหล้าก็ไม่ใช่เพราะว่าพี่สาว คนเนี้ยในสมัยนั้นในยุคนั้นยังกินเหล้าไม่เป็นครับ ยังกินเหล้าไม่เป็นแล้วก็ ยังไม่ไม่น่าจะไม่น่าจะมีแฟนในช่วงนั้นนั้งกำลังกำลังแบบใกล้จะมีแฟนกับคนแรก อ่า ในในชั่วโมงนั้นน่าจะมีเพิ่งเพิ่งจะมีหนุ่มมติโอในตอนนั้นครับครับ ทีนี้แกก็โวยวายคล้ายๆเหมือนเหมือนคนแบบคล้ายๆคนเมาเหล้าอ่ะ อืมพอสักท้ายไล่เลียงไปทีนี้เริ่มเริ่มไม่ใช่ เริ่มไม่ใช่ตัวเองละเริ่มอื้ออึงเริ่มขึ้นมึงขึ้นกูละคำพูดที่แรกๆหลุดออกมาคือ กูจะเอามันไปอยู่ด้วย เออเฮ้ยพอทุกคนรู้นะครับพอทุกคนรู้ก็เลยเริ่ม อ่า เริ่มเริ่มงัดของกันออกมาละพ่อผมก็เดินลงจากบ้านหลังนั้น เพราะว่าสมัยก่อนเนี้ยอ่า ที่ที่ต้องมาพักอยู่ที่บ้านลุงเนี่ยเพราะว่า สมัยก่อนเนี่ยเขาทำงานแบบเอาแรงกัน อืคือเวรเนี่ยพอทำไร่ใครเสร็จก็จะตะเวนไปทำไร่ของอีกคนนั้น เนี่ย มันก็ตะเวนกันไปแล้ว แต่ แต่จังหวะนั้นอ่ะ อ่าพ่อผมเดินลงจากบ้านเลย เดินลงไปข้างหลังหลังบ้านจะมีกอขาแกก็ ไปกระตุกตอกไปต้นขาขึ้นมาเลย อืมตามตามที่แกได้ร่ำเรียนคาถามาร่ำเรียนคาถาเรียนวิชาอะไรของแกมาครับพ่อผมแกไม่รู้หนังสือนะแกอาศัยแบบ เหมือนกับสอนแบบให้ท่องให้ฟังแล้ว แกใช้ความจำพ่อผมได้ความจำเลิศมากแกก็มามาเสร็จแกก็ท่องคาถาเอาต้นขาเนี่ยปัาจี้ใส่หน้าพี่สาวผมที่มีอาการผีเข้าอยู่ครับก็ร้องวีดออกมาเลยร้อง แต่ว่า อ่าคาถาเวทมนต์ตอนนั้นอ่ะ คือทุกคนอ่ะมันก็เหมือนกับมี าถา มีของดีแค่แบบงูงูปลาปลาเพราะว่าไม่ได้มีพลังจิตเข้มขังเหมือนพ่อมดหมอถีในสมัยนั้นที่เขากัน อืมมีแบบเหมือนแค่ป้องกันตัวเองไปวันๆอะไรประมาณเนี้ยครับคือป้องกันตัวเอง ก็ทุกคนต่างมีอะไรก็งัดกันออกมา อืมทีนี้ก็ลุงผมก็อ่าลง ลงจากบ้าน ลงจากบ้านของลุงเขยเนี่ย ลงไปบ้านของแกแล้วก็ไปเอามีดมีดหมอ เอามีดหมอหลวงพ่อเดิม เป็นมีดของหลวงพ่อเดิม เอามาแล้วก็มาท่องคาถาแบบทำน้ำมนต์ทำน้ำมนต์ให้กินก็แล้วอะไรก็แล้ว ไม่ยังไม่ออก ยังไม่ออกสอบถามชื่อก็ไม่ยอมบอก พูดแต่ว่ากูจะเอามันไปอยู่ด้วยจะเอามันไปอยู่ด้วย อ่า ทีนี้พ่อผมแกก็บอกว่า ไอ้ผีตัวเนี้ย มันก็แน่พอตัวมันเหมือนกัน อืม ในขณะที่เราใช้คาถาเราไปเนี่ยเหมือนเราเปิดหนังสือใส่ให้มันดูเลย ว่าตอนนี้เราใช้บทนี้อยู่ใช้ นี้อยู่ แกบอกว่า แกพูดขึ้นมาแบบนี้เลย พ่อผมแกพูดแบบนี้เลย มันแน่พอตัวนะไอ้ผีตัวนี้มันแน่พอตัว แต่ถามถามเท่าไหร่มันก็ไม่ยอมบอก ทุกคนไม่มีไม่มียอดท้อไม่มียอดท้อในการที่จะปราบผีตัวเนี้ย อืม แต่ในหมู่บ้านที่ผมอยู่ อ่ะ มันจะมี อ่า ผู้หญิงคนหนึ่งแก่อายุเยอะ แต่ว่าไม่น่าจะสามารถที่จะเดินทางมาช่วยเหลืออะไรได้ คนคนนี้ค่อนข้างจะมีพลังจิตที่ค่อนข้างเข้มแข็งและเป็นที่นับถือของคนในหมู่บ้านอืม อ่า ป้าผมก็เลยบอก อ่า เหมือนกับจะใช้พวกผมเนี่ย ให้เดินไปตามย่าคนนี้มา ญาติคนนี้ชื่อว่าย่าลิศนะครับ ย่าลิศซึ่งบ้านแกเนี่ยเป็นบ้านที่ขายของ แล้วก็มันจะมีหมาค่อนข้างดุแต่ใช้พวกผมเนี่ย ให้ให้ไปตามย่าลิศมา บอกแกก็บอกไอ้จักไอ้รักไอ้เนมึงเดินไปตามย่าลิศทีบอกว่าพี่มึงโดนผีเข้าครับ ทีนี้เอ่อก็จะมีเสียงจากคนโตไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงจากใคร บอกว่าจะให้มันไปได้ไงล่ะบ้านนั้นหมาก็ดุใช้คนโตกว่านั้นอะไปจะดีกว่าทีนี้ก็ใช้พี่ชายคนโต ไปตามครับ ใช้พี่ชายคนโตไปตาม ไปกับป้าสองคนสรุปว่าแกอ่าป้าผมเนี่ย ที่เป็นแม่ของพี่สาวผมคนเนี้ย อืม ต้องไปกับ ไปกับอ่าลูกชายเขาคนโต พอไปปุ๊บเนี่ย ในขณะที่ก่อนจะไปเนี่ยผีตัวเนี้ยเหมือนกับ รู้ฤทธิเดชรู้จากชื่อเสียงของผู้หญิงคนนี้เป็นอย่างดีอย่าอย่าอย่าไป เดี๋ยวคนดังจะมาอะไรประมาณเนี้ย เดี๋ยวคนเลยนะมาประมาณนี้เลยเดี๋ยวคนดังจะมาเดี๋ยวคนดังจะมาอ๋อครับ ก็คือผีตัวเนี้ยคือแบบเหมือนกับอ่าอำนาจ แพ้อำนาจ แพ้อำนาจแพ้บารมีของผู้หญิงคนเนี้ย แพ้แพ้บารมีของย่าลิศเนี่ยครับอ่า ก็เลยสรุปป้ากับพี่ชายผมก็ไปบ้านยาลิศทีนี้แกด้วยการที่อายุแก่แล้ว แกเดินทางมันค่อนข้างจะลำบากแล้วกว่าจะมาถึง ถึงแม้ว่าบ้านจะห่างกันสักห้าร้อยหกร้อยเมตร แต่การเดินมันไม่ได้ง่ายใดขนาดนั้น เพราะว่ามันเป็นแบบทางแบบทางดินดินแบบผส ลูกลังด้วยอะไร เงี้ย การเดินมันค่อนข้างจะลำบากแล้วคนแก่ในสมัยนั้นคือหลังค่อมอ่ะแก่หลังค่อมแล้วอ่ะอายุเจ็ดสิบแปดสิบเงี้ยจะเดินยังไงมายังไงไวมันจะไม่ทันการแกก็เลย อ่า ฝากได้มาสองเส้น ครับ ฝากได้สายสิบมาสองเส้น แกบอกว่า อ่ากับชาวบ้านเส้นนี้มัดแล้ว ผีเข้าจะออกไม่ได้ คือมัดแล้วก็จะเคี่ยนจะตีอะไรก็ตามสบายเลย อืมส่วนอีกเส้นถ้าออกแล้วให้ผูกอีกเส้นนี้ ออกแล้วจะไม่สามารถเข้ามาใหม่ได้ อืม อ่ะ แกก็เลยให้มา ทีนี้พอก่อนที่ทั้งสองคนจะกลับมาถึงสรุปว่า อ่าผีที่วิญญาณที่แฝงแฝงร่างกับพี่สาวผมเนี่ย ก็ได้ออกจากร่างไป ก็ได้ออกจากร่างไปคือทุกคนก็พูดอื้ออึงมึงกูคือ พูดคุยกันตัูพูดคุยกันว่าไอ้ผีตัวเนี้ยมันเป็นใครมันชื่ออะไรมันไม่ยอมบอกเพราะผมจะบอกว่ามันร้ายหน้าดูเลย คือเราใช้คาถาอะไรไป เนี่ยมันรู้ทุกอย่างมันเห็นทุกอย่างมันมันเหมือน เราเปิดหนังสือให้มันดูเลยอะไรพ่อผมแกก็พูดไปในลักษณะแบบก็คุยกันทีนี้พอมาถึงเนี่ย อ่า ป้ากับ พี่ชายผมมาถึงแกก็ทำการเอาได้มาผูกแขน อืแต่พี่สาวผมคนที่โดนโดนอ่าผีเข้าเนี่ยแกก็บอกว่า ยังรู้สึกเหมือนกับว่า เหมือนกับว่าเขาอะวิญญาณ เนี่ยยังอยู่ใกล้ๆตัวเขาเขาบอกว่า มันยังไม่ไปไหนเหมือนกับ มันยังอยู่ใกล้ตัวเขา ก็มีการถามว่าอ่าไปทำอะไรที่ไหน ตรงไหนยังไงกับไม่ได้ไปอะไรที่ไหนนะ ราะปกติก็ไปไปทำไร่ ไปทำไร่จากหมู่บ้านหนึ่งอะไรเงี้ยต้องไปด้วยกันเนี่ยต้องไปด้วยกันก็กลับมาด้วยกัน เนี่ย แต่ขากลับ เนี่ย อาจจะมีเดินทางลัดมาก็ไม่รู้ว่า ไปเจออะไรที่ไหนยังไงมาครับ ทีนี้มันก็เลยเหมือนกับว่าอ่าอีกส่วนหนึ่งอ่ะก็คือเหมือนกับประมาณว่ากลางคืนอ่ะ เวลาที่เสียงอะไรแบบมันดังกลางคืนอ่ะ คือพี่คนนี้แกชอบทักด้วยว่า อะไร ใครมันชอบมากว้างหลังคาอะไรวะอะไรเนี่ยเพราะว่าหลังคาที่บ้านเป็นหลังคาที่มูลต่งนสีครับเรียบร้อยเลย เอออ่าซึ่งผมจะได้ยิน เคยได้ยินอยู่บ่อยๆ ผมก็เคยแบบเหมือนกับพูดใครมันคว้างอะไรวะ ตอนนั้นก็เป็นเด็กไงเขาเขาก็เลยพูดกันเลยบอกว่าอย่าไปทัก ทักเดี๋ยวโดนของหรือผีเข้าอะไรเนี่ยในสมัยนั้น ค่อนข้างจะชุมครับ ค่อนข้างจะชุมมาก ซึ่งคนอ่าคนที่โดนก่อนหน้านั้นอ่ะ เป็น เป็นน้องสาวแก คนที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพอ่ะเคยโดนตั้งแต่อ่าก่อนหน้านั้นประมาณสักสองปีมั้ง เคยโดนเข้าทีนี้มาถึง ถึงคิวแก ก็คือ ก็มาโดนอีกเหมือนกัน ในสมัยนั้นคนเล่นของก็ค่อนข้างจะเยอะครับ เล่นของเล่นมิข้างจะเยอะ ฉะนั้นกลางคืนก็เลยจะได้ยินเสียงไบ่อยว่ามันเหมือนกับใคร คว้างหลังคากันเลย เหมือนใครเอาก้อนดินหรือก้อนหินมาคว้างหลังคาอะไร เงี้ย อืมก็จะเจอบ่อย ก็เลยเป็นที่มาว่า ห้ามทักนะกลางคืนในเวลาที่ มันเกิดอะไรขึ้นเงี้ยคืออย่าทักใครอย่าทักเป็นไปได้คืออย่าทักให้เงียบเงียบไว้ครับว่าเวลาที่ลงไปหาเนี่ย ถ้ามันมีก้อนดงก้อนดินอะไรเนี่ย มันก็น่าจะมาแบบเป็นก้อนอะไรเงี้ยมันมันก็ไม่มี แต่ว่า ลูกต้นนุ่นหรือลูกนิ้วเนี่ยมันล่วงใส่หลังคา ความสูงของต้นนุ่นในตอนนั้นก็ยังไม่ได้ ครับ ยังสูงไม่พ้นหลังคาเลย อืม นี่ก็เป็นเหตุการณ์แปลกๆในสมัยก่อนที่ผมได้เคยเจอเคยเคยผ่านมา อันนี้ก็เป็นวัยเด็กก็เป็นเหตุการณ์ในช่วงที่พี่พี่จักเล่าให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อในช่วงที่แบบ ตอนนั้นนี่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงกันเท่าไหร่เลยเนะแล้วก็ จะบอกว่าไอ้คำว่าได้ยินเสียงอะไรตอนกลางคืน แล้วห้ามทัก เนี่ย คือผมได้ยินมาตั้งแต่เด็กเหมือนกันพี่ ผมโดนตบปากเลยนะเออ ถ้าเกิดว่าทักอะไรกลางคืนอย่างเงี้ยโดนตบปากเลยอะอาม่าคนหนึ่งอโกยคนอบเลย นะก็เป็นเนื้อเรื่องราวแล้วแล้วทีเนี้ย แม่พี่ศักแม่พี่จักเนี่ยเห็นไหมเอาละแม่พี่ศักมาละ อ๋อผมลืมเลย ผมลืมลืมเออดีเทลตรงนี้ไปหน่อยนึงคือแม่ผมที่แกเดินลอดราวผ้าใช่ไหมแกบอกว่า จะมาช่วยเหมือนกัน อันนี้ผมลืมดีเทลตรงนี้ไปเลยครับอ่จะมาช่วยเหมือนกันพอจะใช้คาถาแกนึกไม่ออกเอ้ยใช้คาถาแกนึกไม่ออกเสร็จแล้วแกบอกว่า จะไปจุดทูบบอกอ่าบอกครูบาอาจารย์ในขณะที่จุดทูุบแกนึกได้ นึกคำขึ้นต้นของคาถาที่จะใช้ได้ ครับ แต่พอหันหลังเดินกลับมาแกลืมอีกเฮ้ยหมายความว่า แกบอกว่าจุด แค่จุดทูบอยู่อย่างนั้นอยู่สามครั้ง แค่เดินลอดราวผ้า ราวตากผ้าเนี่ย คือ ที่เขาเรียกว่าของหลุดเนี่ยคือหมายความว่าคำคำสอนของคาถาที่เคยเรียนจากครูบาอาจารย์คือหายหมดเลยในหัว ถูกไหมพี่ คือมันมันจะลืมไปหมดเลย มันอยู่ๆคือมันมันลืมโดยที่ อ่าเวลาเนี่ยพูดแล้วคนลุก เออก็คืออ่า มันมันจะลืมอ่ะ จริงอ่ะแกแกเป็นคนที่ความจำมีคนนึงเหมือนกันนะ เออ เออแกลืมแกลืม คือจุดทูบปุ๊บ พอไปปักไปปัก เวลาที่จุดทูบปุ๊บไปปักเนี่ย คือจำได้พอจะเดินกลับมาเนี่ย มันก็ห่างกันไม่มากนะ มันก็ห่างกันตักยี่สิบเมตรจากอ่า พี่สาวที่นอนอยู่กับทิ้งที่แม่ผมไปปักทูบเออ เดินกลับมาเนี่ยไม่ แกบอกว่าไม่ไม่น่าจะเกิน อ่าเก้าเก้า เก้ามาได้ประมาณเก้าที่เจ็ดแล้วลืมเลยโอ้โหครับ ลืมเเดินกลับไปอยู่อย่างนั้นอ่ะสามครั้ง เดินไปจุดทูบใหม่ ในอ่าถ้าไม่จุดทูบก็นึก นึกไม่ออกด้วยว่า คำขึ้นต้นคาถาที่จะใช้คืออะไร เดินจุดอยู่อย่างนั้นอะสามรอบมันเหมือนฟิลคนกลายเป็นอัลไซเมอร์ไปเลยกระทันหันเลยอย่างเงี้ยแบบทั้งทั้งที่ปกติแล้วก็พูดเรื่องนั้นคล่อง พูดเรื่องนี้คล่องอยู่ดีๆ ลืมไปเฉยๆอย่างนั้นอ่ะ เหมือนแล้วสุดท้ายพี่พี่จักคุณแม่ ของที่ครูบาอาจารย์ให้ไว้หายไปหมดเลยไหม ไม่ไม่ไม่หมดครับอ่าตัวแม่ผมจริงๆ แกถูกครอบครูไว้ด้วยคือเขาจะครอบครูแค่สองอย่างอ่ามีครูหมอนวดกับครูหมอตำเยอืมแกทำหมอตำเยได้ อืมแล้วก็ครูหมอนวด ครูหมอนวดก็คือเหมือนเหมือนแกนวดเป็นเองอะ่ะ ครับอยู่แกนวดเป็นเอง แล้วก็อ่าอย่างเหตุการณ์ของแม่ผมผมก็จะอ่า เกิดมาสักนิดก็แล้วกันว่า แม่ผมเนี่ยมันมีเหตุการณ์อยู่ที่อยู่อยู่ครั้งหนึ่ง คือในสมัยนั้นอะทองคำอะราคามันไม่แพงครับ ไม่รู้แกไปนวด ไปนวดเท่าแก่ เท่าแก่ก็ไม่รู้แกไปนวดยังไง คือ จากที่เขาปวดแล้วก็มีอาการไอที่ ไปหาหมอแล้วมันรักษาไม่หาย อืปวดเข้าเส้นกระดูกอะไร เงี้ยไม่รู้แกไปนวดไปไปโดนดีเส้นไหนเข้า คือเขาหาย พอหายเสร็จแล้วเขาเอาซื้อสร้อยทองมาให้บาทหนึ่งอืมซื้อสร้อยมาให้เลย จากที่ไปหาหมอแล้วไม่ไม่หาย เนี่ย คือเอาซื้อสร้อยมาให้แกบาทหนึ่งหลังจากนั้นก็มีคนก็บอกเอ้ยมันมันทำได้ทั้ง ทั้งหมอนวด ทั้งหมอตำแยเลยนี่เขาเลยจะเอาครูมาครอบ แกบอกว่าไม่เอา แกจะไม่ยอมรับครูก็บอกว่าไม่ได้ ต้องครอบ แกก็บอก ถ้าจะรับขอรับแค่ครูเดียว เขาก็เลยให้แกเลือกว่าจะเอาหมออะไร แกบอกว่าแกเอาหมอนวด อืมฉะนั้นเวลาที่แกนวดใครเนี่ยทุกคนจะบอกว่าแกมือหนักหรือเป็นคนมือครีม อืมบีบเข้าไปเนี่ยมันจะหนัก มันมันจะไม่เหมือนคนปกติที่เขาบีบเขานวด แล้วพอจะมีคนมาให้นวด แกบอกว่าแกจะปวดที่ข้อมือครับ เหมือนกับมันเป็นเซนต์อย่างหนึ่งว่า เดี๋ยวเดี๋ยวงานงานนวดแกจะมาแล้วนะอะไรจะมีคนมาให้รักษาครับ ทีนี้เวลาที่ค่าคูณในการรักษาที่พี่จักพี่จักอ้าวฮัลโหลอยู่ดีๆพี่จักหายไปฮัลโหลครูบาอาจารย์ตั้งไว้ก็จะประมาณว่าแป๊บหนึ่งพี่จักพี่จักครับเหล้าขาวหนึ่งขวดแล้วก็พี่จักได้ยินมีไหม ค่าครูหกสลึงครับผม เมื่อกี้พี่จัก หายไปจากอ่า ได้ยินครับได้ยินได้ยินเมื่อกี้พี่จักหายไปพี่ เสียงพี่จักหายไปประมาณพอดี เมื่อกี้มันมี โทรศัพท์เข้าปะสงสัยจะมี อ่าน่าน่าจะประมาณนั้น อ่า นะฮะ โทรศัพท์มันมันมันเข้ามาแล้วมันทำให้มันตัดเสียงตอนพี่เล่า พี่เล่าถึงว่าค่าครูที่แม่ แม่แบบไปนวดแล้วแบบ จ่ายยังไงอะไร อะไรยังไงค่าครูที่ต้องที่ต้องจ่ายกับแม่ผมคือ หนึ่งเหล้าเหล้าขาวหนึ่งขวด แล้วก็ค่าครูหกสลึงแค่นั้นเองคือจะขวดเล็กขวดใหญ่ไม่ว่ากันจะใส่ขวดเอ็มร้อยมาก็ได้ก็ไม่ว่ากัน อันนั้นคือค่าครูสำหรับนวดส่วนที่เหลือจะเป็นค่าแรง จะให้เท่าไหร่ก็แล้วแต่คนที่มานวดมาใช้บริการแต่ค่าครูต้องได้ ครับแกบอกว่ามีมีเหตุการณ์ที่อ่าคนมานวดแล้วไม่ได้ให้ค่าครูแก แก บอกว่า อ่า เหมือนกับการที่เราไปรักษาใครแล้วเราไม่ได้ค่าตรวเหมือนกับของมันย้อนเข้าตัว ครับเขาเรียกว่าครูบาอาจารย์ทำโทษ แกบอกนอนปวด นอนปวดระบบผมอยู่อย่างนั้นน่ะ แกบอกว่า ไอ้ก่อนที่จะเป็นอ่ะ แกฝันว่าพ่อแกมากระทืบ อืมพอกระทืบเสร็จก็คือ ก็นอนแบบนอนเป็นคนป่วยอยู่อย่างนั้นอ่ะ รักษายังไงก็ไม่หายอ่า พี่จันคนที่อ่ะครับครับเล่าก่อนเล่าก่อนเล่าก่อนอ่ะคนที่มานวดอ่ะ เอาค่าครูมาจ่ายเอามาให้ แล้วก็แกก็ต้องมาทำพิธีแบบแก้ครูแล้วก็นั่นแหละแกถึงจะหายจากอาการป่วยที่เกิดขึ้นอ่าเนี่ย อันนี้พี่ยกให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาพี่เขาบอกว่า อ่าการลอดราวหรือว่าการผิดครูหรือการอะไรเงี้ยในช่วงนั้นนะนะเขาบอกว่าครูบาอาจารย์แค่หลุดชั่วคราวครับ ยกใบสีปากชามพานบูชาครูทูบเทียนค่าครูสิบสองบาท ก็ถือว่าเป็นการขมาครูได้อะไรเงี้ย อืมสมัยก่อนคือในชั่วโมงนั้นคือมันมันไม่ได้มันไม่ได้ขมาครูแล้วก็ใบสีปากชามใบสีปากชามสมัยนั้นทำค่อนข้างยากสมัยนั้นจะเป็นเป็นกระทงมากกว่ากระทงคล้ายๆกระทงสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะไรประมาณเนี้ยสมัยก่อนที่เห็นเวลาเขาอ่า ส่งของกัน ที่ผมเห็นที่ผมเติบโตมากับ กับพิธีกรรมอะไรต่าง ๆ เหล่านี้นะที่ผมเห็น ส่วนอ่าพานครูพวกนี้สมัยก่อนนี้เขาจะนิยมเป็นเขาเรียกว่าทำเหมือนขันห้ากลวยห้ากลวย อืมกลวยห้ากลวยเรียกว่าขันห้าแต่ผมไม่แน่ใจว่าบางบางครูบาอาจารย์บางท่านนั่นก็ว่า ใส่เงินในนั้นห้าบาทบางท่านก็ว่าหกสลึงหรือผมก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้แบบจริงจัง แบบลึกซึ้งแล้วก็ อ่าใช่ เพราะว่า ผมก็อีกอีกสายหนึ่งครับ อ่ะ ทีนี้อันนี้เรื่องแรกคือเรื่องห้ามทักนะฮะ ผ่านไป มาต่อกันอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวพี่จักงูเจ้าที่เหตุการณ์ของเรื่องนี้เป็นยังไงครับพี่ งูเจ้าที่นะครับงูเจ้าที่อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ของลุงผมเอง ครับ ชอบมีนิสัยแบบเป็นพานป่าล่าสัตว์ทำไล่ ไล่มันไล่กระโพดอะไรเงี้ยก็คืออยู่อยู่ด้วยกันติดแถวนั่นแหละทีทีนี้มันมีเหตุการณ์อยู่แต่ว่า ก็จะมีพักพวกกันตั้งหกเจ็ดคนที่พากันไปเที่ยวป่า เวลาที่ไปเที่ยวป่าทีนี้ เออเหมือนกับไปเจองูเหลือมตัวใหญ่ ครับ ไปเจองูเหลือมตัวใหญ่ทีนี้ก็เหมือนกับเฮ้ย มันมีเนื้อมะกองอยู่ทางหน้าจะปล่อยไว้ก็อะไรอยู่เนี่ยโอ้โหเนื้ออันโอชะเลยนะเนื้อนี่ได้หลายโลเลยนะอะไรเงี้ยก็ตกตกลงแบบ อ่า ตกลงตกลงปรงใจกันทั้งหมดกับในกลุ่มทีมพานที่หกเจ็ดคนที่ไปด้วยกัน เนี่ย ครับหามมา งูตัวนี้ก็ตัวใหญ่พอสมควรก็เกือบอ่าเกือบเท่าต้นมะพร้าวอ่ะความยาวสักอ่าหกศอกเจ็ดศอกอะไรเนี้ยมันสมัยนั้นเขาเรียกเขาจะจะเรียกกันเป็นเป็นศอก เป็นศอกเป็นวาเป็นเส้นอะไรเนี้ยคือความยาวสมัยนั้นที่เขาที่เขาจะเรียกใช้เรียกกันสักหกเจ็ดศอกโดยประมาณครับงูตัวเนี้ยที่พากันหามออกมาก็ ก็ถือว่าตัวใหญ่อะเรียกว่าประมาณตั้งกกขาเราเนี่ยกกกกขาคนโตเนี่ย เอามือคำคำดูก็ไม่น้อยนะครับ แล้วก็ยาวหกศอกนี่ก็โอ้โหถือว่ายาวพอสมควรนะก็พากันหามา แต่งูตัวนี้มันไม่เหมือนงูเหลือมทั่วไปอยู่จุดจุดหนึ่งทำไมฮะคือเขาบอกว่า อ่า งูตัวเนี้ย มันจะมีจมูกอยู่รูเดียวอะ มันมีรูจมูกอยู่รูเดียว เอ่อครับ ก็เลยอเอางูตัวเนี้ย พากันแบบทุกงูตัวเนี้ยแล้วก็เอามาช่วยกันหามเอามาทำกินกัน อืพอเอามาทำกินเนี่ย ทีนี้ไอ้หมูทานที่ไปกันทั้งหมดเนี่ยหกเจ็ดคนเนี่ยที่พากันไปเอามาเนี่ยมันก็เริ่มเกิดเหตุการณ์ที่ เาเรียกว่าเหตุการณ์เหนือธรรมชาติ บางคนเริ่มเกิดถึงขั้นแบบชะตาขาดครับ ซึ่งก่อนจะมาถึงคิวของลุงผมเนี่ย ลุงผมได้อยู่ในคิวที่ลำดับที่สี่ที่เกิดเหตุการณ์ ครับ คือคนแรกเกิดเหตุการณ์แบบเสียชีวิต พอไอ้เผาไอ้คนแรกไปได้ไม่เท่าไหร่ ไม่พออาทิตย์คนที่สองก็เสียชีวิตตามมา พอถึงคนที่สามคิวที่สามไอ้คนที่สามตาย ลุงผมเริ่มเป็นไข้ซึ่งกินยาก็ไม่หายรักษายังไงก็ไม่หาย ทีนี้ก็เลยคิดสงสัยว่า เอ้ยสงสัยเราจะไปโดนงูเจ้าที่เอาเข้าแล้วทำยังไงก็ไม่หายก็เลย เหมือนกับตั้งสารเพียงตา เหมือนกับตั้งสารเจ้าที่อ่ะอืม แล้วก็จุดธูปบอกกล่าวเจ้าป่าเจ้าเขาเขาว่า ขอให้ขอให้หายนะ ไอ้ที่ทำลงไปเนี่ยขอให้หายถ้าหาย ถ้าหายดีแล้วไอ้จากการที่ทำผิดพลาดอะไรไปเนี่ย ขอให้หายถ้าหายดีแล้วแก้ผ้าลำวงล้อมรอบศาลเนี่ยเจ็ดรอบ โอ้ยครับผม โอ้โหเหตุการณ์แบบ เหมือน ถ้าถ้าคนทั่วไปฟังก็คง จะคิดว่าเจ้าที่สัปปดนหรือเปล่ามารับแก้บนอะไรแบบนี้ เออ แต่ผลปรากฏว่าลุงผมหายจริงๆ เอาเลยครับคนที่มาเยี่ยมมายามเนี่ยก็คือเหมือนกับรู้ว่าลุงผมเนี่ยเออป่วยเป็นไข้รักษาไม่หายเนี่ยอาการเป็นยังไงบ้างก็ป้าก็มาเยี่ยม แม่ผมก็ไปเยี่ยม ใครญาติๆก็ก็ไปพากันไปเยี่ยม พอเขากลับไปกันหมดแล้วพอดีว่า ยังเป็นโชคดีอยู่ที่ว่าแกปลูกกระท่อมอยู่ในเขาในป่าในเขา พอคนอื่นเข้าไปกันหมดแล้ว เห็นว่าไม่มีใครซะแน่ ไอทีบนไว้ก็ต้องแก้ ก็เลยพออยู่คนเดียวแล้วก็ แกก็เลยแบบ เออยังไงดีก็ล่อ สมุนไพรใบเขียวไปตะบ้องหนึ่งแล้วก็ร้องเพลงรำรอบสารสบายใจไปเจ็ดรอบ ก็คือสุดท้ายก็ต้องไปแก้บนก็เลยไม่มีครับ สุดท้ายก็ต้องไปแก้บนตามนั้น ตามที่พูดไว้ถูกไหมพี่ ใช่ครับโอ้โหแล้วก็ลุงผมก็เพิ่งจะมาเสียชีวิตเอาเมื่อ เมื่อประมาณปลายปีที่แล้วนี่มั้งครับ กับแกจะไปเขาเรียกว่าแถวบ้านผมเขาจะเรียกการไปกองข้าวโพดลอกกระแต คืออะไรพี่กางข้าวโพดลอกกระแตจะเอาจะเอาข้าวโพดเนี่ย ไปซึ่งบ้านผมอ่ะมันมันอยู่ตีนเขาเออเออเออมันอยู่ตีนเขาซึ่งมันติดป่าติดเขาอยู่แล้วก็จะมีซอกเขาอะไรเงี้ยผมก็ขึ้นไปแบบเอาข้าวโพดเนี่ยไปกองอ่อย ไปอ่อยล่อพวกสัตว์ป่าก็จะมีบางทีมันก็มีไก่ป่าลงมาบ้างมีพวก กระแตลงมากินหรือมันมาหากินพืชพันธุ์ของชาวไร่ที่อยู่ติดติดชายป่าเงี้ยครับไม่ว่าจะกินมันสำปะหลังหรือว่าจะเป็นกระโพดเงี้ย ซึ่งเป็นอาหารที่พวกกระแตมันชอบครับอ่าก็เหมือนก็จะไปกองกระโพดอ่อย พอหลังจากที่กองกระโพดเสร็จแล้วแกก็เหมือนปวดท้องมั้งแล้วมาถ่ายอยู่มาถ่ายท้องอยู่หน้าอยู่แบบเอ่อ หลุดจากชายป่ามาหน่อยนึง ซึ่งมันก็เป็นที่ของ ลูกพี่ลูกน้องผมนั่นแหละก็จะญาติกันนั่นแหละ พอมาถ่ายท้องเสร็จแล้วแกก็เป็นลมเสียชีวิต และคนที่ไปเจอก็คือหลานชายผม ไม่รู้มันมันขับรถไถไปไถไร่หรือว่ายังไงไม่แน่ใจ ครับ ไปเจออแล้วก็วิ่งวิ่งหน้าตาตื่นมาลงมาข้างล่างว่า ลุงผมเนี่ยเสียชีวิต ซึ่งคนที่ เขาได้ยินเขาก็ยังไม่แทบจะไม่เชื่อสายตาเลยว่า ก็เพิ่งนั่งกินกาแฟแล้วก็คุยกันอยู่ยกยกเมื่อกี้อ่ะ ครับ แล้วลุงผมไปกองกระโพดช่วงเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหลานชายไปเจอก็เสียชีวิตแบบกางเกงยังไม่ได้นุ่งดีด้วยนะ เหมือนถ่ายท้องเสร็จแล้วเป็นลมหน้าลงไปครับ คือประมาณนั้นผมผมเข้าใจนะผมเป็นคนมีปัญหากับเรื่องของเรื่องเกี่ยวกับโรคทางท้องเหมือนกันกับการขับถ่ายเหมือนกันผมเป็นนะ เวลาผมเป็นผมเจออะไรผิดสาแดงทีหนึ่งคือผมแบบเข้าโรงพยาบาลหนักเลยอะนะฮะอืมอ่ะ ได้ฮะ เรื่องนี้ก็ถือเป็นเรื่องสั้นๆถูกไหมงูเจ้าที่ ไปไป เจองูตัวหนึ่งนะฮะ แล้วก็ไปเห็นความประหลาด ก็เลยกะว่าเนื้อมันอยู่ตรงหน้า แล้วจะปล่อยไปก็ใช่เรื่องนะตามนิสัยพรานก็ถือว่า อ่ะ ได้ลาปากนะฮะ เอากลับมากิน เอากลับมากินกันสุดท้าย กลายเป็นว่า ป่วยกันเลยฮะต้องไปทำสารแล้วก็ไปบนบานกับสารว่า ถ้าเกิดว่าหายจะมาแก้ผ้าล้ำรอบสารเจ็ดรอบ ถูกไหมพี่ครับ ครับผมแล้วทีนี้คือสุดท้ายเพิ่งจะเสียชีวิตเร็วๆนี้ เพราะว่าไปเขาเรียกไงกลางข้าวโพดล่อนะล่อกระแตเอา อ่า ใช่ครับเอาข้าวโพดเนี่ยแกะเมล็ด ออกเอาไปไปกองไว้กับพื้นเนี่ยล่อล่อสัตว์ป่าลงมากิน แล้วก็พอไปเอาเขามากินอีกทีอีกรอบหนึ่งก็ทีนี้กลายเป็นท้องเสีย จนเสียชีวิตเลยถูกไหมพี่ปวดท้องอปวดท้องถ่ายแล้วก็มาถ่ายท้องแล้วก็เป็นลมเสียชีวิตไป มันเหมือนมีการเตือนกันแล้วหล่อมั้งความรู้สึกผมนะว่าแบบอ่ะทำมาแล้วครั้งหนึ่งไม่ให้ทำอีกแล้วนะอะไรเงี้ย เหตุการณ์มันไกลมากเลยนะก่อนช่วงนั้นเขามีไปล่าล่าอะไรมากินไหมล่ะ ก็มีแต่ว่าแต่ว่าพยายามจะเลี่ยงจะเลี่ยงกันก็บอก ถ้าถ้าเจองูจมูกรูเดียวอย่าไปยุ่งกับมันเออเออเออเออเออาอย่าไปยุ่งกับมันกับส่วนไอ้พี่ชายผมที่เป็นลูกของแกแกบอกว่าแกมันจะพูดว่า อันไหนถ้าเป็นของเจ้าที่ก็เอาหลบหนีไปไกลๆนะจะอย่าให้เจอแล้วเจอกินหมดนะเมื่อวานโคตรขู่เลย เออประมาณนั้นเออนะฮะ ได้พี่จักผมเข้าใจพี่แล้วว่า เดี๋ยวพี่จะต้องมีรายการหนึ่งจ่อๆ พี่อยู่แน่เลย รู้สึกเล่าไปเล่ามาแล้วเหมือนแบบขนลุกขนพองอยู่เรื่อยๆ นะ ครับผมได้ครับ พี่อ่ะประมาณนี้แล้วกัน นะคิวทองไปสแตนบายอีกรายการแล้วกันพี่ผมรบกวนเวลาประมาณนี้ นะฮะขอบคุณ พี่จักรมากครับพี่ ขอบคุณครับผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีมากครับครับไว้โอกาสหน้าเล่ากันใหม่ครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ The Good Story